บทบรรยายวิชาการออกแบบสื่ออินเทอร์แอคทีฟเพื่อการศึกษา บทที่1ทฤษฎีการออกแบบสื่ออินเทอร์แอคทีฟการประยุกต์ใช้สื่ออินเทอร์แอคทีฟ 1. ด้านการศึกษา พัฒนาการในด้านการศึกษาให้มีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว จากเดิมที่เคยสอนในชั้นเรียน ต่อมาเทคโนโลยีทางการศึกษา ได้เข้ามามีส่วนช่วยส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ด้วยกระบวนการร่วม การวิเคราะห์ การออกแบบ การสร้าง การจัดการ การใช้งาน และการประเมินผล นกระทั่งถึงยุคของเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีการผนวกรวมองค์ประกอบหลักต่างๆ ได้แก่อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ระบบเว็บเบส และสื่อผสมสายฐานเป็นต้น เข้ากับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบโทรคมนาคมทำให้สามารถกระจายสารสนเทศไปยังจุดหมายปลายทางได้อย่างสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะ พัฒนาการของมัลติมีเดีย PC ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งต่อพัฒนาการสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์หรืออิเล็กทรอนิกส์เลอร์นิ่งเรียกกันโดยทั่วไปว่า e-learning ด้านการฝึกอบรม หน่วยงานทรัพยากรบุคคล ไม่ว่าจะเป็นของภาครัฐหรือภาคเอกชน ยังคงมีบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบสำคัญอย่างยิ่ง ในด้านการฝึกอบรมแก่บุคลากรในหน่วยงาน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและศักยภาพในการปฏิบัติงาน บุคลากรต้องมีความต้องการที่แตกต่างกัน ความยากลำบากในการจัดตารางเวลา ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นของการฝึกอบรมเป็นต้น ดังนั้นการจัดทำคอมพิวเตอร์ช่วยสอน หรือ Computer Aided Learning หรือ CAL และ e-training มาประยุกต์จึงใช้เป็นอีกแนวทางหนึ่งเพื่อบรรเทาปัญหา การสื่อสารโทรคมนาคม การสื่อสารโทรคมนาคม ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการติดต่อสื่อสารมากขึ้นกว่าในอดีต โทรศัพท์ปัจจุบันไม่ได้มีแค่เสียง แต่สามารถส่งข้อมูลมัลติมีเดียอินเทอร์แอคทีฟสะดวกและง่ายได้ 4. การแพทย์และสาธารณสุขมีการสร้างสื่อการเรียนรู้ด้านการแพทย์ โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ศึกษาผ่านสื่อเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของตนเองการค้าและการพาณิชย์ e-commerce เป็นธุรกิจ ที่เพิ่มความสะดวกสบายในการซื้อสินค้าขายสินค้า แต่ด้วยข้อจำกัดที่ผู้ซื้อไม่สามารถจับต้องสินค้าของจริงได้ ทำให้มีการนำเทคโนโลยีมัลติมีเดียเข้ามาเสริมสินค้าให้มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น 6. การบันเทิง นับตั้งแต่มัลติมีเดีย PC สามารถตอบสนองความต้องการทั้งภาพและเสียงได้อย่างมีประสิทธิภาพทำให้มัลติมีเดียได้รับความนิยมใช้งานกันอย่างแพร่หลาย และยังได้ขยายวงกว้างไปยังทุกครัวเรือน ำหรับใช้เป็นสิ่งบันเทิงภายในบ้านอีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นการชมโทรทัศน์ ภาพยนตร์ ฟังวิทยุ เล่นเกมปัจจุบัน สิ่งบันเทิงในรูปแบบของมัลติมีเดีย ได้มีการนำเสนอและเผยแพร่ผ่านช่องทางการสื่อสารมากยิ่งขึ้น โดยสามารถเผยแพร่ผ่านได้ทั้งระบบเครือข่ายระยะใกล้ อินเทอร์เน็ต อินทราเน็ต หรือเครือข่ายไร้สาย ทำให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงแหล่งบันเทิงต่างๆได้มากมายภูมิศาสตร์ ความสามารถในการแสดงผลแบบมัลติมีเดียทำให้การศึกษาสภาพพื้นที่ทางภูมิศาสตร์สะดวกง่ายขึ้น ผู้ใช้สามารถมองเห็นสภาพการเปลี่ยนแปลงทางภูมิศาสตร์ได้จากแบบจำลองที่สร้างจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ นอกจากนี้ยังนำมาใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น Google Earth หรือ Google Map เป็นต้น 8. ด้านความเป็นจริงเสมือน ความเป็นจริงเสมือนหรือ Virtual Reality หรือ VR เป็นสิ่งประดิษฐ์ใหม่ของวงการเทคโนโลยีมัลติมีเดีย สามารถเรียนแบบการรับรู้และสัมผัสได้ผ่านทางอุปกรณ์ต่างๆ ได้แก่ แว่นตา หมวก และถุงมือพิเศษในโลกแห่งความเป็นจริงเสมือน จะนำพาผู้ใช้เข้าสู่อาณาจักรแห่งจินตนาการ หรือที่เรียกกันว่าไซเบอร์สเปซ ผู้ใช้จะรับรู้ถึงความรู้สึกว่าตนเองได้กระทำต่อสิ่งที่ปรากฏอยู่ข้างหน้าผ่านทางอุปกรณ์ VR ภายในสภาวะแวดล้อมที่ได้สร้างขึ้นโดยระบบคอมพิวเตอร์เพื่อตอบสนองอากับกิริยาต่าง ๆ ความเป็นจริงเสมือนหรือ VR จึงเป็นระบบคอมพิวเตอร์ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในวงการต่างๆได้มากมาย เช่น วงการแพทย์ ซึ่งส่วนใหญ่จะนำมาประยุกต์ใช้ในการฝึกหัด การผ่าตัดผู้ป่วยแบบจำลอง และวงการบันเทิง เพื่อเพิ่มความตื่นเต้น เร้าใจ และสมจริงให้กับภาพยนตร์เป็นต้น ปัจจุบัน แม้ว่าจะมีการนำประโยชน์จากความเป็นจริงเสมือนมาใช้งานกันอย่างแพร่หลายมากขึ้นก็ตาม แต่ยังมีข้อจำกัดในเรื่องของราคาอุปกรณ์ทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ที่ค่อนข้างสูงมากรวมถึงเทคโนโลยีด้านนี้ก็ยังมีจุดอ่อน 9ด้านโมบายเทคโนโลยี ในปัจจุบัน กระแสการนำมัลติมีเดียมาประยุกต์ใช้ กับโทรศัพท์เคลื่อนที่กำลังได้รับความนิยมใช้งานกันอย่างแพร่หลาย นอกจากจะมีหลากหลายยี่ห้อในท้องตลาดเช่น Sony Ericsson Nokia Siemens เป็นต้น แล้วยังมีปริมาณของผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือโมบายโฟนเพิ่มขึ้นจำนวนมากอย่างรวดเร็วทุกมุมโลกทั้งนี้ เนื่องจากเทคโนโลยีมัลติมีเดียในโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือโมบายมัลติมีเดียเทคโนโลยีได้มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง ผลพวงจากความก้าวหน้าด้านโมบายเทคโนโลยีและมัลติมีเดียทำให้เดลเล็งเห็นถึงคุณประโยชน์ที่จะนำมาประยุกต์ใช้ในด้านต่าง ๆ ตัวอย่างเช่นโมบายบิลลิงหรือ M-Billing ได้แก่ การแจ้งค่าบริการ การนำเสนอการชำระเงินเป็นต้น Mobile Care M-Care ได้แก่ บริการลูกค้าสัมพันธ์ดูแลสุขภาพเป็นต้น Mobile Commerce ได้แก่ การขายสินค้าและบริการ การจองตั๋วเป็นต้น 10. ด้านการประชาสัมพันธ์ มัลติมีเดียได้กลายมาเป็นปัจจัยหลักในการนำเสนอ และเผยแพร่ข่าวสาร การโฆษณาและการถ่ายทอด เนื่องจากองค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ มีความต้องการที่จะเผยแพร่ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ และโฆษณาสินค้าและบริการมากขึ้น เพื่อให้ทันต่อเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา จึงจำเป็นต้องปรับเปลี่ยน และใช้กลยุทธ์ ในการจัดทำสื่อมัลติมีเดียในรูปแบบต่าง